สำหรับประโยคคำถาม Kapan saya akan menerima uangnya แปลว่า ฉันจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่คำว่า Kapan แปลว่า เมื่อไหร่คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า menerima แปลว่า ได้รับคำว่า uangnya แปลว่า เงินนั้น เกิดจากการนำคำว่า หวัง มาผสมกับคำว่า เนี่ยเพื่อหมายถึงเงินที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว สำหรับประโยค Jika Anda memilih transfer melalui bank paling cepat satu atau dua แปลว่า ถ้าเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคาร เร็วที่สุดอย่างน้อยก็หนึ่งหรือสองเดือน คำว่า jika แปลว่า ค่าคำว่า Anda แปลว่าคุณคำว่า memilih แปลว่า เลือกคำว่า transfer แปลว่า การโอนคำว่า melalui แปลว่า ทางคำว่า bank แปลว่า ธนาคารคำว่า paling แปลว่า ที่สุดคำว่า จ e p a แปลว่า เร็วคำว่าซาตุแปลว่าหนึ่งคำว่าาเตาแปลว่า หรือคำว่า dua แปลว่าสองคำว่าบุลันแปลว่าเดือน